คนนั้นก็สวย สายตาที่มองออออกคิดจะครอบครอง รู้เลยใช่เธอแน่นอน baby คนสวย baby อมวยถ้าได้ไปกด for I ที่ก็กดรับมาซะดีดีคนนั้นก็สวย สายตาที่มองออกออคิดจะครอบครอง รู้เลยใช่เธอแน่นอน baby คนสวย baby อมวย กด f อไอที่ก็กดรับมาักดี ดี เออเดตอนเวลาจ้องตาก็รู้สึกดีพี่ชายคอนเฟิร์มกูว่างานโคตรดีสาวสาวก็ตามที่จะมาคอมีของกูเป็นแรงและกูจะแซงกูเช็คแล้วมันแล้วว่ามันดีคนนั้นก็สวย สายตาที่มองอ๋ออ๋อคิดจะครอบครอง รู้เลยใช่เธอ แน่นอน baby กูสวย จีก็กดรับมาสดีดีโอ้เบบี้เห็นหนูมองมือย่สองสามที หุ่นของหนูมันก็เซ็กซี่ดี เจออีกทีพี่ก็คิดบัญชีโอ้โอ้ taking a shot for show พวกมึงที่ทำ lost every day go การกูเดอะท็อปกูเดอะมอลเป็น job for all the week จนกว่าพวกูจะน็อกนนั้นก็สวย สายตาที่มองโอ้โอ้คิดจะรอบคอง รู้เลยใช่เธอแน่นอน baby คนสวย baby อมวย ก็ก็อายที่ก็ก็รับมาสักดีดีสาวที่มึงมองตัวเล็กๆคนนี้ที่กูจองชีวันดีเลสแกนีดอวโดของมึงกูเห็นสาวสาวไม่คึกึ้นนองยืนในจุดที่มึงบอสแกงกูยังรันแต่พวกมึงนั้นลอสแทกกิคกันช็อตกับพี่น้องน้ำกันแล้วขึ้นตอนที่ไฟมึงกำลังน้อยเออเบบี้เหนหน ตาที่มองอ๋ออ๋อคิดจะครอบครองรู้เลยใช่เธอแน่นอน baby คนสวย baby อมวยถ้าได้ไปกด for I ที่ก็กดรับมาซะดีดีสาวที่มึงมอง ตัวเล็กๆ คนนี้ที่กูจอง ชีวันนี้มีเลสแกนีดองโกรกองมึงกูเห็นสาวสาวไม่คึกขนนองยืนในจุดที่มันบอสแก๊งกูยังรักแต่พวกมันไม่ลอสแท็กิงกันชอกับพี่น้องน้ำกันแล้วขึ้นตอนรีไฟมันกำลังน้อย